ตามมาเล่นกันดูนะ โอ้โห ตอนนี้ รอบหมุนลงมา รอบหมุนลงมา ขออีกตัว รอบหมุนไม่ลงมาไม่เป็นไร ตัวตู้คูณ 30 ไปดอกนี้ โอ้โหโคตรเอาอ่ะ อีก 2,760 บาท โอ้โห เตือน คลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเฮียต่ออีกเช่นเคยนะในเกม Dinner Delight ในค่าย BG นะเอาวันนี้เฮียทุนมา 1,000 บาทนะเฮียจะมาจัดมาเล่นเกม Dinner Delight นะมาดูกันว่าเฮียจะได้หรือจะเสียนะอ่ะ ไปเริ่มกันเลยดีกว่า เฮียขอเริ่มไปที่เบ็ด 9 บาทนะ เป็นเบ็ดมงคลของเฮียนะ เบ็ด9 บาท ลองดูนะ สัก 30 หมุนเฮียยังไม่เปิดเทอร์โบนะ หมุนไปเรื่อยๆนะ มันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะดอกแรก 58 บาท เต็มแถวเต็มกระดานคูณมา คูณ 6 ไปตอนนี้นะ โอ้โห ดอกนี้คูณ 8 เข้าไป โอ้โหชุดใหญ่เลยนะ เริ่มมาก็แตกหนักเลยนะ 655 บาทรับมาก่อนนะปะเยียหมุนไปเรื่อย ๆ นะ หมุนไปเรื่อย ๆ ตอนนี้นะ อ่ะ คูณ 2 ไป บาทเดียว เบ็ด 9 บาทก็คงจะมีดอกนะ แตก โอ้โห แตกยับ 600 อ่ะ ใช้ได้อยู่นะ โอ้โห เต็มแถว เต็มกระดาน หัวใจมาต่อ อืมคูณสองไปห้าบาทนะ แต่เบ็ดเราเก้าบาทนะ ตอนนี้ก็ทำคอมโบไปก่อนนะ ก็ยังจ่ายอยู่นะ ตอนนี้ทุนเฮียมาพันหนึ่งอะ่ะ เฮียกำไรมาประมาณห้าร้อยอ่ะ ตอนเนี้ยห้าร้อยหกร้อยอ่ะ เกมนี้ก็ดีนะ อ่ะ ดอกจิกจ่ายไปก่อนนะ เข้าหลามตัด บาทเดียว หลังจากที่แตกดอกแรกดอกนั้นนะก็ไม่จ่ายต่อเลยนะ ก็จ่ายทีนิดนิดยิบยิบย่อยๆ นะ บาทสองบาทนะ เนี่ย หรือว่ามันแตกแล้วมันจะไม่จ่ายวะ ต้องหนีเบ็ดหรือเปล่าแก้วกาแฟมาเก้าบาท คูณ2ไปดอกนี้ 28 บาทนะ ก็โอเคนะเบ็ดเรา 9 บาทอะไป ทุนเราก็ยังไม่ถึงกับเข้าเนื้อนะ เพราะว่าเราทุนมาแค่พันเดียวนะ เราบวกมา 500อะตอนเนี้ยไป หมดหมุนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเบ็ดหนีเมื่อนั้นนะ โอ้โหอ่ะแก้วกาแฟมา อีกหนึ่งหมุน อ่ะ หมดแล้วนะยดีขอไปเริ่มที่ เบ็ดยี่สิบบาทดูนะ เอาไปสักสามสิบหมุนไปลองดูอ่ะยังยังไม่เปิดเทอร์โบนะ ขอดูหน้าเกม รูปเกมไปก่อนนะ เบ็ดยี่สิบมันจะแตกหรือเปล่า่ะ ถ้า 30 หมุนผ่านแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮียก็เปลี่ยนเบ็ดแล้วนะ ตามสเต็ปตามสูตรนะ เงียบอ่ะหัวใจมาก่อน 2 บาทนะ แก้วชามา 20 เอาโพดำยังมาต่อ โอ้โหเต็มแถวเต็มกระดานสลัดดอกนี้ โอ้โหยังมาอีกแซนด์วิชแก้วกาแฟยังมาต่ออีก โอ้โหยังไม่จบ คอมโบไปต่อโอ้โหตัวแพง โอ้ไปดอกนี้เท่าไหร่คูณสิบโอ้โหสองพันสามร้อยดิโอ้ยคูณให้เลยดอกนี้สองพันสามร้อยนะ โอ้โหอย่างเอาอ่ะ โอ้เบ็ดยี่สิบมันแตกเฉยว่ะ ใช้ได้นะ ไปอ่ะแก้วชามาต่อ ยังมาต่อโอ้โหสลัดยังมาต่อ เอ้ยเอาเรื่องว่ะดอกนี้ โอ้โห ตัวคูณเราคูณสองนะ ตอนนี้คูณสี่เข้าไปละ ร้อยห้าสิบคูณหกเข้าไปละ ตอนนี้คูณสิบอีกแล้ว โอ้โหหนังซ้ำนะสองพันสามเหมือนเดิมนะ โอ้โหเอาเรื่องว่ะดอกนี้สองพันสามนะ โคตรเอาอะเลิกดีกว่านะ เลิกดีกว่านะ อย่างนี้ หมดหมุนเมื่อไหร่เลิกดีกว่านะโอ้โห แต่โคตรดีอะ เฮียดุลมาพันเดียวนะ มันบวกมาสี่พันกว่า แล้วก็ควรจะเลิกนะ เดี๋ยวรอให้หมดหมุนแล้วเฮียจะเลิก แล้วจะเผ็ดแล้วนะ โอ้โห คูณสองไปดอกนี้อีกแปดสิบบาทล้ำมาก่อนนะขอขออีกสักนิดได้ไหมให้เป็นหกพันได้ไหม หกพันแล้วเฮียจะเลิกเลยนะขอเล็กกลมๆอ่ะ ขอกำไรสักห้าพันอะไรเงี้ย ไป ยังนะ อีกหกหมุนสุดท้ายนะ ไป อีกสี่หมุนนะ ไปเต็มแถวเต็มกระดาน ยังมาต่ออีกดอกนี้แซนวิชมาต่ออีกโหยคูณ 2 ไว้ดอกนี้ เท่าไหร่ โอ้โหร้อยแปดสิบแปดบาทนะ โอ้โหหมดหมุนแล้วนะ อยากลองซื้อดูอะขออีกหน่อยนั่น ขอให้ทำมันทำเป็นแบบกำไรสักห้าพันอะกลมๆอะไรเงี้ย จะเลิกเลยนะ ขอซื้ออีกทีนึงอะลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอะ มาก่อน 2 บาทตัวคูณเก็บไปก่อนนะ คูณ2ไป อ่ะ คูณลงมา เกมนี้สเก็ตเตอร์เข้า3ตัวนะฟรีเกมอะเฮียลองซื้อดูนะ ก่อนจะลานะซื้อไปก่อนสักทีนึงนะอ่ะสี่บาทรับมาก่อนนะสเก็ตเตอร์สองตัวนี่ได้ล่อมหมุนเพิ่มนะห้าหมุนอ่ะรับมาก่อนนะอ่ะอีกเก้าหมุนนะโอ้โหเฮียซื้อไปเท่าไหร่วะนะเฮียซื้อไปพันห้ามันจ่ายอยู่สองร้อยเองอะตอนเนี้ยไม่ค่อยจ่ายเลยนะโอ้โห จะทำยังไงดี จะทำยังไง ดี เอา้ารอบหมุนเพิ่มอีกแล้วนะอัพเพิ่มไปอีกห้าหมุนนะ ไปห้าหมุน โห ให้สักนิดนึงดิโหคูณสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดคูณสิบสี่ดอกนี้ โหชุดใหญ่แน่นอน เท่าไหร่เท่าไหร่ห้าร้อยแปดสิบแปดโหยยังไม่คืนนะ ยังไม่คืนนะ อ่ะ ดอกนี้ ต้องมาแน่นอนกำไรดอกนี้เท่าไหร่โอ้อีกพันเจ็ดนะ เรียบร้อย เราเป็นหกพันเรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้ โอ้โห ได้เลิกดีครับ ยังมาต่ออีกสี่สิบแปดบาท เป็นเจ็ดพันไปเลยได้ไหมเจ็ดพันไปเลยได้ไหม ไปบับดอกนี้าสสิบี่บาท เอา รอบหมุนเพิ่มอีกแล้ว โคตรเอาโคตรเอา อีกแปดหมุนนะ หมุนยาวๆไปนะเฮียแนะนำเลยนะเว็บที่เฮียเล่นอยู่นะเว็บตรงนะโอ้โหจ่ายโคตรดีจ่ายโคตรหนักอะลองมาตามมาเล่นกันดูนะโอ้โห ตอนนี้รอบหมุนลงมารอบหมุนลงมาขออีกตัวรอบหมุนไม่ลงมาไม่เป็นไรตัวตู้คูณิบไปดอกนี้โอ้โห คตรอาอ่ะอีก2,760บาท โอ้โหซื้อไป5ไม่ใช่ซื้อไปพันห้าจ่ายมาห้าพันนะตอนนี้สามสิบห้าเป็นเจ็ดสิบจะหมื่นไหมขอหมื่นหนึ่งเลยดีกว่า ขอหมื่นหนึ่งขอหมื่นหนึ่งแล้วเลิกไปเลยนะ โอ้โหดอกนี้อีกพันแปดร้อยห้าสิบครบหมื่นเรียบร้อยนะ โอ้โห เลิกนะ เลิกเลยนะ เฮียทุนมาพันหนึ่งนะ ตอนแรกเฮียกะได้กำไรสักห้าพันเฮียจะเพ่นนะ ตอนนี้เอาเฮียไม่อยู่แล้วนะโหยังมาต่อ ยังมาไม่จบคูณเข้าไปแล้ว คูณเข้าไปสี่สิบสามนะเอ้ยตัวแพงลงมาอีกแล้วโอ้โหยังมาต่อ ยังเอาอ่ะเอ้ยตัวแพงอุ้ย ดอกนี้บอกเลยชุดใหญ่ ชุดใหญ่แน่นอน ชุดใหญ่แน่นอนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาท โกำไรสองหมื่นอะคิดดูโอ้โหเลิกเลยดีกว่า วันนี้เฮียทุนมาหนึ่งพันนะ เฮียบวกมาสองหมื่นนะ โอ้โหเฮียบอกว่าเฮียห้าพันกำไรนี่เฮียจะไปแล้วนะ โอ้โหตอนนี้บวกยับเลยนะ ก็ลองมาตำกันดูนะกับเกมดินเนอร์ดีไลท์นะ เกมนี้นะแนะนำเลยแตกดีนะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาใต้เดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะ ส่วนวันนี้เฮียบอกมาแล้ว ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้เฮียเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ โอ้แตกยับเลยว่ะ